คนิคการกำจัดหอยเชอรี่ นาชนประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคกลางมักจะประสบปัญหาหอยเชอรี่ การกำจัดหอยเชอรี่ ด้วยต้นทุนต่ำนั้น ต้องเริ่มจากการกรองน้ำ ที่สูบเข้านา ด้วยตะแกรงตาข่ายหรือมุ้งเขียว เพื่อดักหอยตัวเล็ก ถ้ายังมีหอยหลงเหลืออยู่ให้นำปูนขาว5กิโลกรัมผสมน้ำร้อยลิตรทิ้งไว้1คืน จากนั้นนำน้ำปูนใส 2 ลิตร ผสมน้ำ 10 ลิตร สาดทั่วแปลงนา หรือใช้ใบมะละกอนำมาล่อหอยในแปลงนา ก่อนจะนำไปกำจัดอีกครั้ง